side. แสดงโอวาทปาติโมทรงบุกดับทุกโศกแด่ชาวโลกทั้งหลายเพื่อเป้า เพื่อเป้าหมาย ภิกขุอุปสัมปทามารวมกัน โดยไม่ได้นัดหมายพระเวลุวันยามายทรงแสดงโอวาทปาติโมทรงบุกดับทุกโศกดับทุกโศกแด่ชาวโลกทั้งหลายเพื่อเป้าหมาย se pode. สองร้อยห้าสิบองค์ผู้ทรงอภิญญาล้วนเป็นเอพิคุอุปสัมปทามารวมกัน โดยมีได้นัดหมายณเวลุวันยามบ่ายทรงแสดง Oh. เพื่อเป้าหมาย kabul นักหมายพระเวลุวันยามบ่ายทรงแสดงโอวาทปาติโมทรงมุ่งดับทุกโศกแด่ชาวโลกทั้งหลายเพื่อเป้าหมาย สองร้อยห้าสิบองค์ผู้ทรงอภิญญาล้วนเป็นเอพิคุอุปสัมปทามารวมกัน โดยมีได้นัดหมายณเวลุวันยามบ่ายทรงแสดงโอวาทปาติโม palma. ู้ทรงอภิญญาล้วนเป็นเอพิคุอุปสัมปทามารวมกัน โดยไม่ได้นัดหมายะเวลุวันยามายทรงแสดงโอวาทปาติโม palma. วนว่าขอบุญดำมี